มาทำความรู้จักนางสาวทำดี ผู้ที่รักในการให้ ทุกๆวันนางสาวทำดีแบ่งปันให้ผู้อื่น ใครต้องการอะไร นางสาวทำดีไม่มีรีรอ ไม่เคยหยุดที่จะให้และการให้ทำให้ได้เห็นรอยยิ้มที่สวยงามของคนทุกคน ยิ่งให้ก็ยิ่งมีความสุข แต่แล้ววันหนึ่งนางสาวทำดีก็ต้องหยุดให้ เพราะมองไปรอบๆตัว ว่างเปล่าไม่เหลืออะไรที่จะให้ แล้วทำไงดี มาทำความรู้จักนายมีได้ ทุกๆวัน นายมีได้ทำทุกอย่างเพื่อได้ความมั่งมี ไม่เคยหยุดที่จะทำเพราะยิ่งทำยิ่งเพิ่มความมั่งมี แต่แล้ววันหนึ่ง นายบีได้ก็หยุดทำงาน เพราะหันไปรอบๆตัวมีเงินทองทรัพย์สินเต็มไปหมด แต่กลับรู้สึกว่างเปล่า ไม่มีความสุข จนกระทั่งวันหนึ่ง นางสาวทำดีกับนายมีได้ก็ได้เจอกัน แต่รู้สึกถึงแรงดึงดูดเฉียบพลัน นี่แหละคือคนที่ใช่ที่ตามหามานาน และแล้วนางสาวทำดีก็ได้เรียนรู้จากนายมีได้ ว่าการให้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องสร้างรายได้จากการประกอบการควบคู่กันไป เพื่อที่จะได้แบ่งปันได้มากยิ่งขึ้น ส่วนนายมีได้ได้รับแรงบันดาลใจจากนางสาวทำดีจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ไม่มุ่งแต่เพียงสร้างกำไร และตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็ไม่เคยแยกจากกันอีก เพราะค้นพบว่าทำดีก็มีได้ หรือนั่นก็คือการประกอบการเพื่อสังคม